แค่คุณยิ้มมาสบตาแค่ครั้งเดียว ก็เหมือนว่าโลกนี้มีแค่คุณ หยุดมองไม่ได้ ่ทำไม่ไม่เข้าใจนี่รอยยิ้มหรือว่าแผ่นดินไหวสั่นทั้งใจ ครั้งรักคุณจนไปไหนไม่ได้แล้ว แค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไร ก็หวั่นไหวทุกที ใจไม่ค่อยดีเกิดคุณ นไววทุกที ใจไม่ค่อยดี หยุดน่ารักสักวันจะดีไหม ก็เพียงเข้าใจ กับคำว่าละลาย ใจบ้ามันจะตายก็เพราะคุณหยุดมองไม่ได้ทำไมไม่เข้าใจ นี่รอยยิ้มหรือว่าแผ่นดินไหวสั่นถึงใจข้างรักคุณจนไปไหนไม่ได้แล้วแค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไร ก็วันไหวทุกทีใจไม่ค่อยดีก็คุณน่ารักไป แค่คุณยิ้มทีไร ก็วันไหวทุกทีใจไม่ค่อยดี หยุดน่ารักสักวันุดได้ไหมทำไมดาเมจรุนแรงขนาดนี้ น่ารักเกินตานทำอะไรก็ดูดี ไม่เคยแพ้เลยหยุดลงไม่ได้สักที ก็คุณมาทำให้ผมนั้นคขังรัก ก็คุณนั่นแหละที่น่ารักไม่หยุดพัก คิดถึงคุณจะบาแหละ ยังไม่เข้าใจว่า มีรอยยิ้มหรือว่าแผ่นดินไหวสั่นทั้งใจ ข้างรักคนจนไปไหนไม่ได้แล้ว แค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไร ก็วันไหวทุกทีใจไม่ค่อยดี ก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มทีไร ก็วันไหวทุกทีใจไม่ค่อยดี หยุดน่ารักสักวันจะดีไหม รักษาความจะได้ไหม